วัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะพี่แนะนำวิธีการหมวกถักใบนี้นะคะ หมวกใบนี้นะคะ ถักจากลาย F เกี่ยวหน้านะคะแต่ว่าเป็น F เกี่ยวหน้าโดยการพันหัวเข็มสองครั้งนะคะ ใช้หลักในการถักเบี่ยงเบี่ยงซ้าย แล้วก็เบี่ยงขวาได้ออกมาเป็นลายสารแบบนี้นะคะ หมวกเราจะถักจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะ เริ่มงานโดยการถักขอบขอบตรงนี้นะคะ พี่ใช้ วิธีการเริ่มถักขอบแบบที่สามนะคะคลิปลิงก์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นตัวทำขอบตรงนี้แบบที่สามกับปอมปอม ถ้าเราจะติด เดี๋ยวพี่จะลงไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ตามไปดูได้นะคะ วิธีคำนวณขอบตรงนี้นะคะ เราก็วัดจากรอบศีรษะเรานะคะ แล้วก็ลบออก ถ้าใครต้องการให้มันกระชับก็ลบออกประมาณสี่ถึงห้าเซนเพราะว่าลายค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะ ตัวแถวที่สำคัญที่สุดคือแถวที่ต่อจากขอบที่เป็นแถวเริ่มต้น จะเป็นตัวกำหนดว่าหมวกใบนี้เราจะถักทั้งหมดกี่ลายนะคะ ของพี่พี่เริ่มตรงนี้ หลักแรกนี้เลยนะคะ แถวแรกต่อจากแถวขอบเนี่ย พี่เริ่มเก้าสิบหกนะคะ หมวกใบนี้นะคะ ลายรวมของแถวเริ่มแรก หารด้วยสี่ลงตัวนะคะ ของพี่ได้ยี่บสี่ช่วงลาย ทีนี้ใครต้องการจะถักให้มันใบใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ก็จำนวนหลักของแถวที่หนึ่งเลยนะคะ หารด้วยสี่ลงตัวนะคะ ต้นแบบของพี่พี่ถักจากไหมพรมเส้นเดียว นะคะ เป็นไหมอีเกิลไม่เปลืองไหมนะคะ ไหมหมดประมาณหนึ่งกลุ่มนะคะ ถ้าต้องการใส่พอดีพอดีก็ถักเท่าพี่นะคะเก้าสิบหกถ้าต้องการหลวมๆสบายๆถักใบใหญ่ขึ้น แล้วก็ให้หมวกย้อยไปด้านหลังเป็นเลกเก้ก็ประมาณหนึ่งร้อยแปดนะคะจะสวย หมวกใบนี้จะถักสูงขึ้นมานะคะ จนได้ความสูงตามต้องการ ต้นแบบตรงนี้พี่ถักเจ็ดนิ้วนะคะ แล้วก็จะเริ่มลดกลางหมวก กลางหมวกก็จะใช้วิธีลดเหมือนกับการถักนิตติ้ง งานได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ งานปานี่สวยลายสวยนะคะ ถักสีจีวรพระก็สามารถถักถวายผ้าได้ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ คลิปเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ถ้าไวไปก็กดหยุดดูไม่ทันกดย้อนนะคะ ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ หมวกเวนี้ลายสวยค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้นะคะ หมวกใบนี้พี่ใช้ไหมพรมอีเกิลนะคะ เส้นขนาดสี่พาย รหัสที่พี่ใช้คือสี่ศูนย์แปดนะคะ ปริมาณที่ใช้หมวกใบนี้ถักเส้นเดียวนะคะ ใช้ไหมไม่เปลืองค่ะ ประมาณร้อยกรัมนะคะร้อยกรัมนิด ๆ นะคะ เข็มโคเชที่ใช้นะคะ พี่ใช้เข็มทองสองหัวนะคะ ขนาดหัวที่ใช้คือหกทับศูนย์ยี่ห้อที่พี่ใช้เป็นยี่ห้อทิวลิปนะคะ ถ้าไหมแล้วก็เข็มของคุณเหมือนกระต้นแบบนะคะ คุณสามารถทำตามพี่ได้เลย แต่ถ้าขนาดของเข็มหรือไหมแตกต่างออกไปก็คุณต้องคำนวณเองนะคะ ไหมที่สามารถทดแทนได้เป็นไหม ขนาดเท่ากันเป็นไหมสี่พายนะคะ ยี่ห้อที่ขายทั่วไปในท้องตลาดบ้านเราก็มีหลายยี่ห้อนะคะก็ลองดูนะคะ เข็มสอดนะคะแล้วก็กันไกรค่ะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะ เรามาเริ่มลงมือถักหมวกใบนี้เลยนะคะ หมวกใบนี้นะคะ พี่เริ่มงานจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะ แล้วก็เราจะถักตัวขอบหมวกก่อน ขอบหมวกที่พี่ใช้สำหรับหมวกใบนี้ พี่ใช้ขอบหมวกแบบที่สามนะคะ วิธีถักนะคะ จะลงคลิปลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายของคลิปวิดีโอนี้นะคะ ดูได้เลยนะคะ คุณตามไปดูได้นะคะ พี่พี่สาธิตไว้นะคะ ได้งานออกมาหน้าตาตามที่เห็นนะคะ ตัวที่พี่เริ่มพี่เริ่มทั้งหมดโซ่เก้านะคะ ความยาวของตัวขอบหมวกถ้านับเป็นลอนตรงนี้นะคะ ของพี่พี่ถักทั้งหมดสี่สิบลอนทีนี้แล้วแต่ขนาดรอบศีรษะ เวลาวัดก็เราก็ลองใส่สวมหัวดูว่าเราใส่ได้ไหมนะคะ รอบศีรษะแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะหรือเอาใกล้เคียงก็ได้ เพราะว่าตรงนี้มันยืดหยุ่นนะคะ แล้วก็เริ่มต้นแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งจะเป็นแถวเริ่มต้นนะคะ แถวนี้พี่ไม่นับเป็นแถว พี่นับเป็น เราเรียกว่า ฐานขอบแล้วกันนะคะ ฐานขอบตัวเริ่มงานตัวฐานขอบตัวเริ่มงานตัวนี้เป็นตัวกำหนดว่า ลายคุณจะถักทั้งหมดกี่ลายนะคะ หมวกใบนี้ที่พี่ถักนะคะ จำนวนหลักของตัวฐานขอบตรงนี้นะคะ จะต้องหารด้วยสี่ลงตัวนะคะ นั่นแสดงว่าถ้าคุณจะเพิ่มหรือลดขนาดของตัวหมวกนะคะ ก็คือแถวนี้ แถวฐานขอบเนี่ยค่ะ จะต้องหารด้วยสี่ลงตัว เราจะเริ่มโดยการ ขึ้นด้วยโซ่สองแล้วถักทีนะคะ ถักทีหรือพอคอนะคะ วนรอบของพี่ได้ทั้งหมดเก้าสิบหกหลักนะคะ ถ้าตรงช่วงไหนที่มันไม่ได้นะคะ ถ้าถักตามรอบเนี่ย มันไม่ได้ สี่สิบคูณสองได้แปดสิบงั้นแสดงว่าบางอันเนี่ย มันจะต้องเพิ่มสองเพิ่มสองเราก็ถักทีลงไป บนลงไปแบบนี้ ก็ทำให้ได้เก้าสิบหกหลักนะคะ ของคุณถ้าจะใบเล็กกว่านี้ก็ยอดรวมต้องหารด้วยสี่ลงตัว นะคะ ของพี่เป็นเก้าสิบหกนะคะ หารสี่ลงตัว แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีผลกับตอนที่ลดกลางหมวกด้วยนะคะเก้าสิบหกก็หารหกลงตัวเหมือนกันนะคะ เรามาดูวิธีเริ่มถักลายนะคะ เรามาดูวิธีถักลายนะคะ ลายจะเริ่มตรงนี้โดยการถักโซ่สามนี่นะคะ จะใช้เวลาถักจะใช้สี่หลักนะคะ หนึ่งสอง นี่นะคะ สี่หลักนี้นะ เริ่มนะคะ เราจะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะ เราจะเริ่มที่หลักที่สามก่อน นี่นะคะ เราจะถักโดยการที่ถักเอฟเกี่ยวหน้าเฉียงนะคะ โดยโดยเป็นพอสองคอนะคะ นี่นะคะ หลักที่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งนะคะเฉียงมาทางนี้ นะคะ สองแล้วนะ หลักที่สามกับหลักที่สี่ มันจะหมุนกลับมา ทางนี้ค่ะสาม ทีนี้เราจะถักยากเราก็พับงานแบบนี้ หลักที่สามสามสี่ก็คือถ้าหนึ่งเป็นหนึ่งกับสอง ตามที่เราเห็นเนี่ยค่ะ งานออกมาจะเป็นไข้นะคะ งานจะไข้แบบนี้ อ่าทีนี้อันต่อไป พันหัวเข็มสองครั้งนับไปนะคะหนึ่งสองสามสี่มันจะใช้ทีละสี่หลัก เราไปลงตรงหลักที่สามค่ะ นี่นะ เกี่ยวหน้านะคะ พอสองคอพันหัวเข็มสองครั้งค่ะ ลงหลักที่สี่ต่อไปนะคะ มันจะย้อนกลับมาหา หลักที่หนึ่งกับหลักที่สองที่เราข้าม ลงหนึ่งก่อนนะคะ แล้วพับงาน พับงานจะทำให้เราถักง่าย พันหัวเข็มสองครั้ง ลงหลักที่สองค่ะ งานออกมาจะได้แบบนี้ เฉียงด้านซ้าย งานจะอยู่ด้านหลัง เฉียงด้านขวา งานจะขึ้น ไปอยู่ด้านหน้านะคะ ทำไปแบบนี้สี่ทุกๆสี่หลัก จนงานวนครบนะคะ เริ่มที่สามก่อนนะคะ หลักที่สาม เกี่ยวหน้าทั้งหมดนะคะ เกี่ยวหน้าเฉียง เกี่ยวหน้าเฉียงซ้าย หลักที่สี่ พันหัวเข็มสองครั้ง เกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่ง นับไปทีละสี่หลักสี่หลักนะคะ ฐานขอบต้องหารสี่ลงตัวนะคะ งานออกมาจะได้แบบนี้ ทำให้ดูอีกรอบหนึ่ง เวลานับนะคะ นี่นะ หนึ่ง สอง สาม สี่ ลงที่สามค่ะ อันนี้เป็นแถวที่หนึ่งนะคะ แถวที่หนึ่งของการถักลาย พันหัวเข็มสองครั้ง นะคะ ลงหลักที่หนึ่ง เราเริ่มที่สามสี่ แล้วก็วนกลับมาหนึ่งสองนะคะ ถักแบบนี้ไป วนจนครบนะคะ งานจะมาจบทางนี้ค่ะ เรามาดูวิธีปิดงานแถวที่หนึ่งของลายนะคะ แถวที่หนึ่งของลายนี้นะคะ ให้ดูตรงสองหลักด้านบน สองหลักด้านบนมันจะเฉียงจากขวาไปซ้าย และอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะ สองหลักด้านล่าง มันจะเอียงจากซ้ายมาขวานะคะ ให้ดูสองหลักนี้นะคะ ทีนี้งานเวลาจะปิด มันจะวนกลับมาหาตรงคู่สุดท้ายที่เอียง จากขวามาซ้ายแบบนี้ แล้วเราปิดนะคะ ปิดงานแถวที่หนึ่งตรงนี้ตรงโซ่สามที่เราเริ่มเห็นไหมคะตรงนี้นะคะ เราแทงลงไปตรงนี้ ตรงที่จุดเชื่อมระหว่างโซ่สามกับหลักที่หนึ่ง แทงแล้วดึงผ่าน นี่นะคะ เป็นการปิดแถวที่หนึ่ง ทีนี้แถวที่สองขึ้นด้วยโซ่สามเหมือนกันค่ะ พันหัวเข็มสองครั้ง แถวที่สองนะคะ เริ่มจากหลักนี้ค่ะหลักที่มันอยู่ด้านหลังนี่นะคะ เกี่ยวหน้านะคะ เบี่ยงเบี่ยงจากซ้ายมาขวา งัดไอ้สองหลักนี้ขึ้นมา นี่นะคะ มันจะต่อจาก มันจะต่อจากสองหลักนี้นะ ทีนี้ดูหลักที่สามกับหลักที่สี่ สองหลักนี้ค่ะ ด้านหน้า มันจะไม่ได้เกี่ยวด้านหน้านะคะ มันจะเกี่ยวย้อนอย่างนี้ เห็นหัวเข็มไหมคะ มันจะโผล่มาตรงนี้ มันจะเก็บหลักแรกก่อน แล้วค่อยมาเก็บหลักสอง เวลาเกี่ยวเกี่ยวเหมือนเดิมค่ะ เกี่ยวแล้วงานจะขึ้นด้านหลัง เนี่ย ขึ้นมาตรงช่องเนี่ยค่ะ ออกมาแล้วเราก็ถักเหมือนเดิม ปลดสอง ปลดสองปลดสองเหมือนเดิม แต่วิธีถักเท่านั้นเองวิธีถักคือลอดผ่านสองหลักนี้มาแล้วมาเกี่ยว นี้นะ รวบสอง รวบสองรวบสองนะคะ ดูงานนะคะ งานออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะ ไอสองหลักแรกของแถวที่หนึ่ง จากอยู่ข้างหลังมันจะขึ้นมาอยู่ข้างหน้า ไอ้สองหลักนี้ สองหลัก หลักที่สามกับหลักที่สี่ของแถวที่หนึ่ง มันจะไปซ่อนอยู่ด้านหลัง มันจะกลายเป็นลายควายแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งเวลาเริ่ม เริ่มทางนี้ก่อนนะคะ เริ่มนี้ก่อนค่อย ๆทำตามนะคะ ถ้าคลิปไวไปก็กดหยุดนะคะ ดูไม่ทันก็กดย้อนนะคะ อันนี้เป็นแถวที่สองนะคะ กี่ยวหลักนี้ ฮะ ลายมันจะเริ่มสานกันแบบนี้นะคะ ถักแบบนี้วนมา เดี๋ยวงานจะมาปิดทางนี้ค่ะ ปิดงานแถวที่สองนะคะ ตรงนี้ตรงที่จุดเชื่อมระหว่างโซ่สามกับเกี่ยวหน้าหลักนี้นะคะ ดึงผ่านค่ะ แล้วพวกตัวที่เป็นตัวโซ่เนี่ยมันจะไปอยู่ด้านหลังทั้งหมดทั้งตัวนี้ด้วยนะคะ แถวหนึ่งด้วยแล้วก็แถวสองด้วยนะคะ ต่อไป ต่อไปมาดูวิธีถักแถวที่สามนะคะ แถวที่สามจะถักเหมือนแถวที่หนึ่งค่ะ ก็คือตรงนี้ ตรงที่เอียงจากซ้ายมาขวา มันจะลงไปอยู่ข้างหลัง แล้วอันนี้ค่ะ อันที่อยู่ที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ มันจะขึ้นมาอยู่ข้างหน้า ถักเหมือนแถวที่หนึ่งนะคะ ก็คือขึ้นตรงนี้ก่อนนะคะ แถวที่หนึ่งตรงนี้จะเป็นหลักที่สาม เราก็ขึ้นเหมือนแถวที่หนึ่งเลย ต่อยาวออกมาแบบนี้นะคะ นี่นะคะ อันนี้จะอยู่ข้างล่าง แล้วสองหลักนี้ ถักด้านหน้านะคะ งานมันจะถักวนอยู่แบบนี้แถวที่หนึ่งแถวที่สองถักสลับกันไปมาแบบนี้นะคะ แล้ว ลายมันจะออกมาเป็นลายสารนะคะ อันนี้จะลงไปอยู่ข้างหลัง อันนี้จะอยู่ข้างหน้าต่อยาวมาแบบนี้ มันจะขึ้นตรงนี้ก่อนนะคะ ขึ้นเฉียงจากซ้ายไปขวาก่อน พันหัวเข็มสองครั้ง เริ่มจากอันแรกก่อนนะคะ อันที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ งัดขึ้นมาเราพับนะคะ จะถักได้ง่าย ถ้าเราไม่พับมันจะฝืนมือ เนี่ยค่ะก็จะเป็นออกมาเป็นลายสามแบบนี้ อีกรอบนะคะ ับงานนะคะ จะถักง่ายนะคะงานมันจะสานจากอันล่างเนี่ยค่ะ อันที่อยู่ด้านล่างขึ้นมา อันนี้ที่อยู่ข้างบนก็สอดลงไปข้างล่าง แล้วเดี๋ยวพอแถวที่สี่มันจะถักเหมือนแถวที่สอง มันจะดันอันนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะอันที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบน ไอตัวนี้อยู่ข้างบนถูกดันลงไปอยู่ข้างหลังนะคะมันก็จะออกเป็นลายสารแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราถักมาระยะหนึ่งนะคะ ได้ความสูงประมาณนี้เราจะเริ่มเห็นลายนะคะ เราจะเห็นว่าลายมันจะเป็นลายสารลายสารมันจะทะแยงอย่างนี้ กับทะแยงแบบนี้นะคะ โดยที่มันจะขึ้นสลับกัน อันนี้ขึ้นลงนะคะ ขึ้นลงสลับกันแบบนี้นะคะ ทีนี้พี่จะถักวิธีวิธีถักแถวที่สี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งช้าๆ นะคะ แล้วก็จบงานแถวที่สี่แถวที่สี่แถวที่สอง แถวที่เป็นเลขคู่ค่ะ จะถักเหมือนกันนะคะ จุดสำคัญของแถวที่เป็นเลขคู่จะอยู่ตรงนี้นะคะ ตรงที่เนี่ยค่ะ ตรงที่เกี่ยว เกี่ยวเบี่ยงขวาแล้วก็ซ่อนหลักนี่นะคะ จุดตรงนี้ เวลาเราถักนะคะ อย่าตึงมือถักเบา ๆ ค่ะ ลายนี้ไม่ต้องตึงนะคะ เพราะถ้าตึง มันจะใส่ไม่สบายแล้วมันจะลังอันนี้เรางัดขึ้นนะคะ มันจะมีงัดขึ้นเพื่อให้งานมันอยู่ ถ้าเราถักจากซ้ายไปขวา งานมันจะลงไปอยู่ข้างล่าง แล้ว ก็ เราก็ถัก ซ้ายไปขวาขวามาซ้ายนะคะนะคะ อันนี้มันจะถัก ถ้าเราเกี่ยวแบบนี้ ไอ้ตรงที่เราถักเนี่ยค่ะ มันจะขึ้นมาอยู่ด้านหน้า อันนี้จะลงไปอยู่ด้านหลัง ไม่ต้องถักตึงมือนะคะ ตัก ผักสบายสบายคลิปเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ถ้าไวไปก็กดหยุด ดูไม่ทันก็กดย้อนนะคะ ลาย มันจะมีอยู่แค่สองแถวค่ะ แถวเลขคู่กับแถวเลขขี้ที่พี่ถักอยู่ เนี่ยจะเป็นแถวเลขคู่ เดี๋ยวจะจบแถวนี้ให้ดูนะคะ ลายมันจะถักมาจนวนกลับมาหาจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นตอนแรกเราเริ่มโซ่สามอย่างนี้นะคะ ทีนี้ตอนที่เราจบตรงเนี้ย เดี๋ยวพอเราปิดงานมันจะลงไปอยู่ด้านหลังนะฮะมันจะถูกอันนี้ซ่อนไว้ ทุกครั้งที่เราเริ่มต้นใหม่จะขึ้นด้วยโซ่สามนะคะ งานแบบนี้นะนียค่ะ โซ่สามมันจะถูกบังไปอยู่ด้านหลังนะคะ เดี๋ยวจะขึ้นแถวที่เป็นเลขคี่ให้ดู แถวที่เป็นเลขคี่ก็แถว แถวหนึ่ง แถวสาม แถวห้า แถวเจ็ดเนี่ยค่ะ มันจะสลับกัน อันที่พี่ถักอยู่ปัจจุบันในแถวเลขคู่นะคะ ทีนี้มาดูวิธีปิดงาน ตรงนี้ ตรงระหว่างโซ่สามกับหลักแรกตรงนี้แทงนี้นะคะแล้วดึงผ่าน แล้วเวลาเราขึ้นงานใหม่เราก็ขึ้นด้วยโซ่สามนะคะ เวลาเราขึ้น หลักคู่เนี้ย เราเราจะยังไอเนี้ย คู่เนี้ยยังไม่ขึ้น ขึ้นงานใหม่ทุกครั้งนะคะ เราจะขึ้นที่หลักนี้ ถ้าเราสังเกตนะ อันนี้ขึ้นแถวเลขขี้นะคะ มันก็จะขึ้นแถวเดิม หน้าตาก็จะคล้ายๆกับแถวเมื่อกี้นะคะ แถวเมื่อกี้เราก็ถักอย่างเงี้ย แต่ว่าแถวเมื่อกี้นี้เราเรามุดอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราต้องการให้คู่เนี่ยมันลงไปอยู่ข้างหลัง เราก็งัดด้านนี้ค่ะขึ้นงานทุกครั้งจะขึ้นที่คู่เนี่ย คู่ที่พี่เพิ่งถักไป งานมันจะถักเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นแถวขี้หรือแถวคู่นะคะสำหรับคู่ด้านซ้าย งานมันจะเปลี่ยนแค่ด้านขวาที่พี่กำลังถักนี้นี่นะคะในเวลางานจะเริ่ม มันจะเริ่มคู่นี้อืมมันจะเริ่มคู่นี้นะคะ คู่ที่เป็นทะแยงนะคะเมื่อกี้แถวที่ผ่านมาเราก็ถักแบบเนี้ยแต่มันจะแตกต่างตรง อันนี้ หลักนี้เดิมต้องข้างหลังใช่ไหมอันนี้ขึ้นข้างหน้า งัดเอาหลักนี้ขึ้นมา มันถึงจะเป็นลายสารนะคะ เทคนิคก็คือ อย่าถักตึงมือนะคะ ปล่อยไหมให้สม่ำเสมอ นะคะ เรามาดูวิธีปิดงานแถวที่เป็น แถวขี้นะคะเดี๋ยวพี่ถักให้ดู อันนี้แถวที่เป็นเลขขี้นะคะ แถวหนึ่ง แถวสาม แถวห้า แถวเจ็ดนะคะ เวลาปิดงาน หลังจากที่เราถักตามลายมาแบบนี้นะคะ ตอนที่เราถักด้านขวาเนี่ยค่ะ ถ้าพับงานเราจะถักได้ง่าย นี่นะคะตอนที่วนกลับมาเพื่อปิดงาน งานตอนที่เราเริ่มเราเริ่มโซ่สามตรงนี้นะ ตอนเราปิดงานเราก็ปิดกับคู่สุดท้าย แล้วโซ่สามมันจะถูกทับอยู่ด้านหลัง โซ่สามนี้นะคะ มันจะถูกทับอยู่ด้านหลังเวลาเราปิดงานนะคะ ตรงนี้อันนี้เป็นโซ่สามอันนี้เป็นขาแรกที่เราเริ่มมันจะอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะเราก็แทงแล้วก็ดึงผ่านแล้วเราก็ขึ้นโซ่สามตรงนี้ ต่อไปเป็นแถวคู่ งานก็จะเริ่มที่เดิมค่ะ ตรงนี้ช้อนด้านนี้ขึ้นมางานมันจะเริ่มจากฝั่งซ้ายเสมอนะคะ พอถักขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะ ถ้าเมื่อไหร่ด้านด้านนี้ ด้านซ้ายมือเป็นการงัดจากข้างล่างขึ้นมา ด้านขวา มันจะต้องเป็นแทงแทงซ่อนลงมาอย่างนี้ค่ะ อย่างเงี้ยค่ะ แทงเฉียงแล้วก็ อยู่ด้านหลังอย่างนี้นะคะ เอาห่วงขึ้นด้านหลังคู่นี้ เพื่อให้มันเป็นลายสารกลับไป ลายมันก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะ เราสักตอนแรกเราจะงงนิด นึงว่าตกลงมันขึ้นยังไง นะคะ มันจะขึ้นทางฝั่งซ้ายเสมอ ถ้าเมื่อไหร่ซ้ายมันถูกงัดขึ้นแบบนี้ ขวานี่นะคะ ถ้าซ้ายมันถูกงัดขึ้นแบบนี้ แสดงว่าซ้ายมันต้องอยู่ข้างบน งานมันจะอยู่ข้างบน เพราะฉะนั้นขวามันต้องลงไปอยู่ข้างล่าง อยู่ข้างล่างก็งัดข้างหลังมันแบบนี้นี่นะคะ ด้านที่อยู่ข้างซ้ายมันก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบน เนี่ยค่ะ นี้นะคะ ถักวนไปนะคะ จนได้ความสูงตามต้องการค่ะ อย่าถักตึงมือนะคะ ลายให้งานมันออกมานุ่มๆมันจะได้ยืดหยุ่นค่ะ หลังจากที่เราถักได้ความยาวตามต้องการนะคะ ของพี่ตั้งแต่ตรงเริ่มนะคะ จนถึงตรงนี้ตรงก่อนที่เราจะเก็บงานได้เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะ เราจะเก็บงานก่อนที่เราจะลดกลางหมวกนะคะ ตอนที่เราเริ่มต้นเราเริ่มต้น96 96หาร 2 เราจะได้48นะคะ วิธีเก็บนะคะ รอบแถวแรกเลย แถวแรกของก่อนที่จะเริ่มลดนะคะ พี่จะถักโดยการที่เก็บขึ้นมาเฉพาะตรงที่เป็นเกี่ยวด้านหน้า แบบนี้นะคะ เอาขึ้นมาเฉพาะตรงที่ เกี่ยวด้านหน้าอย่างเดียว โดยที่ตอนเก็บนะคะ ไม่ใช้พอสองคอใช้เก็บ ใช้เก็บเอฟเกี่ยวหน้า ไม่พันสองครั้งนะคะ ใช้เก็บใช้เก็บปกติแบบนี้ เอาเฉพาะห่วงที่เป็นห่วงด้านหน้าเก้าสิบหกหารสองวนรอบมาเราจะได้สี่สิบแปดพอดี เราจะได้งานออกมาแบบนี้ นี่นะคะ แถวบนนะ แล้วก็มันก็จะมาปิดงานตรงที่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ โซ่สามตรงนี้แทนเอฟเกี่ยวหน้าเวลาปิดเราแทงจากด้านหลังมานะคะ เราจะเริ่มลดนะคะ แถวที่หนึ่งขึ้นโซ่สามนะคะ ถักเอฟเกี่ยวหน้า ทั้งหมดห้าครั้งโซ่สามนับเป็นเเอฟอฟเกี่ยวหน้าตัวที่หนึ่งนะคะ สองแล้วนะคะ สาม สี่ เราเก็บโดยถัก F เกี่ยวหน้านะคะ F เกี่ยวหน้าห้าครั้งนะคะ เราที่เราเห็นเราจะเห็นแค่สี่ แล้วก็โซ่สามนับเป็น F เกี่ยวหน้าตัวที่หนึ่ง เว้นหนึ่งหลักนะคะ เราจะถัก F เกี่ยวหน้าห้าครั้งเว้นหนึ่งหลัก ห้าครั้งเว้นหนึ่งหลักไปนะคะ แถวแรก แถวต่อไปก็พอปิดงานเสร็จแล้วก็จะเหลือสี่ เหลือสามเหลือสองเหลือหนึ่งค่ะ งานมันจะดึงเข้าหาจุดศูนย์กลาง นี่นะคะ เอฟเกี่ยวหน้าห้าครั้ง แล้วก็ข้ามหนึ่งหลัก ถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะ เว้นไปหนึ่งหลักค่ะ เว้นหลักนี้ เดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานนะคะ แถวที่หนึ่งของการลดกลางหมวกนะคะ เราจะลดโดยการถัก F เกี่ยวหน้าห้าครั้ง เว้นหนึ่งหลักนะคะ งานจะวนกลับมาหาตรงจุดเริ่มต้น หลักนี้ก็จะถูกเว้นนะคะ ปิดงาน F เกี่ยวหน้าตรงนี้ แทนโซ่สามแทน F เกี่ยวหน้า หลักที่หนึ่ง เวลาปิดงานเราจะแทงจากด้านหลังนะคะ แทงแล้วเราก็ดึงผ่านแบบนี้ แถวต่อไปนะคะ เราก็ขึ้นโซ่สามแทน F เกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่ง สี่นะคะ เว้นหนึ่ง สามนะคะ โซ่นับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ สี่ แล้วก็เว้นหนึ่ง มันจะเว้นหลักนี้นะ แถวนี้สี่นะคะ แถวต่อไปก็จะเป็นสามสองหนึ่งนะคะ แล้วก็จะปิดงานค่ะ ถวนี้สี่นะคะ แถวต่อไปก็จะเป็นสามสอง หนึ่งนะคะ หลังจากที่เราลดกลางหมวกนะคะ ไล่ลำดับมาตั้งแต่ห้าสี่สามสองนะคะ แถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะ ที่เราถักหนึ่งเว้นหนึ่งงานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะนะคะ หนึ่งเว้นหนึ่ง ถักบนรอบนะคะ หนึ่งเว้นหนึ่ง แต่ละชุดจะเหลืออยู่หลักเดียว มันจะฝืนมือนิดนึงนะคะ ก็หมุนหมุนงานถักตามวงกลมอะค่ะ แล้วก็พอมาถึงหลักสุดท้าย ปิดงานค่ะเอาปลายไหมใส่เข็มสอดนะคะ เราจะใช้เข็มสอดช่วยรูด นี่นะ ตรงนี้นะคะ แทงไปตรงข้างบน วนให้รอบนะคะ พอวนรอบเสร็จแล้วเราก็รูดค่ะ แล้วลายมันจะมาชนกัน เราก็เก็บเศษด้านใน ถ้าใครจะถักปอมนะคะ จะทำปอมก็เส้นนี้เอาไว้มัดปอมได้ ถ้าไม่ทำปอมก็เก็บได้เลยนะคะ เวลาเก็บก็ล็อกไปไหมนิดนึง เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด เราถักตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มลายนะคะ ตอนที่เราจบ ลายมันจะเฉียงนี่ค่ะ จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดมันจะเฉียงอย่างนี้นะคะ เฉียงมาแบบนี้ ลายกลางหมวก เราจะใช้วิธีการลดคล้าย ๆ กับการถักนิตติ้งแบ่งงานเท่าๆกัน แล้วงานมันจะสอบเข้าไปหาตรงจุดศูนย์กลางนี้นะคะ ติดปอมหรือไม่ติดปอมก็ได้นะคะ เราก็จะได้หมวกลายสารออกมาแล้วค่ะ หมวกใบนี้ถ้าเราใช้เป็นสีจีวรพระก็สามารถถักถวายพระได้นะคะ หมวกลายสวยค่ะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะเมชินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ